อยากจะดูอยากจะเล่นเอาพ่อแม่มาดู ด้วย โอเค ผมขอกราบสวัสดีแขกผู้เกิท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยเนาะวันนี้เราก็จะพาเล่นเกมสาวถ้ำอยู่ในค่ายพีจีนะครับผมเออกับตันเมกาจะพามาลุยกันไปลุย โอเคครับผม เม็ดนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะเข้าดีขนาดไหนนะจ๊ะเออลุยกันไปเลยครับผมที่เบ็ดยี่สิบผมซื้อฟิชเจอร์ที่เบ็ดยี่สิบเจมาเม็ดนี้สวยงามโอเคลุย ปผมโอ้โหสิบค้าวเว็นนี้แบบนี้ไหลไปเจมาสิบเข้า โอ้โหสวยงามเปลี่ยนสิบเป็นวาเชอร์โอ้ยสวยสิเว็นนี้โอ้โหสองร้อยยี่สิบสี่ครับผมผู้ชมเคเชื่อมต่ออีกสองเก้าร้อยหกสิบแล้วเอมาหรือเปล่าไม่มาโอ้รางวัลก้อนโตขึ้นมาเลยที่พันสองร้อยโอ้โหพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดถึงพันสองเตรียมพันสอง่านผู้ชมทุกท่านเออวันนี้กับตันนะครับผมอารมณ์ดี วันนี้กับตันอารมณ์ดีวันนี้กับตันอารมณ์ดีก็ฟีเจอร์มาแม่งอีกเลยสิบรอบโอ้โห ผผู้ชมอย่างเหือดครับผมอย่างเหือดเออลุยละเด้อพี่น้องบัดนี้ไปลุยเลิศลุยเลิศมาเข้ามากันแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดแจ้งเตือนให้เราด้วยนะครับที่สำคัญ อย่าลืมกดหัวใจ แล้วก็คอมเมนต์เอาไว้ดเด้อฮักหลาย หลายฮักกเจ้า หลายหลายเด้อลุยเลิศไอ้ลุยรอบนี้ลุยกันไปที่ แม่งไม่ลงมาเลยครับผมเพื่อนๆโอ้เม็ดนี้ แต่ต้องบอกว่าเล่นที่เนี่ยครับผมมีแต่ได้กับได้ครับผม แถม มีฟรีมีแจกมีอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะครับผมที่เนี่ยโอ้โหทั้งสมาชิกใหม่สมาชิกเก่า โอ้โหได้หมดนะผมไม่ว่าจะเป็นโปรนู่นโปรนี่โปรอะไรโปรไม่รู้จะเป็นโปรอะไรผมวุ่นวายวุ่นหัวหมดแล้วแต่โปรเยอะแยะไปหมด ลองเข้ามาเล่นกันดูสัมผัสของเองครับผมแล้วคุณจะติดใจแล้วคุณจะติดใจว่าที่นี่แตกดีจริงครับผมก็ไม่พูดเยอะแล้วผมก็ดูตามเนื้อผ้าดูตามเนื้อเกบเอาเนาะว่าแตกดีแค่ไหน แล้วก็ลองเข้ามาเล่นกันดูลองคลิกได้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะลองคลิกได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ผมการสมัครง่ายนิดเดียวรับรองติดแน่นอน แตกแน่นอน เจอใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมทุกท่านพบกันใหม่จะมาเล่นเกมอะไรให้ดูอีก ก็รอรับชมดูสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อน สวัสดีครับผม